สวัสดีค่ะ น้องนักศึกษาทุกท่าน นะคะ วันนี้ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ การเข้าใช้ระบบ e-learning นะคะ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมของเรานะคะ สิ่งแรกเลยนะคะ ที่อยากจะแนะนำก็คือเบราว์เซอร์นะคะ ที่ควรจะเข้าใช้นะคะ ก็คือ Firefox หรือ Internet Explorer นะคะ แล้วเราจะเข้า e-learning ได้อย่างไรนะคะ โดยวิธีที่1นนะคะก็คือ เข้าที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะ ก็คือ spu.ac.th นะคะ หลังจากนั้นนะคะก็คลิกที่ e-learning นะคะ อยู่ทางด้านขวานะคะ พอคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเข้าที่หน้า e-learning ของมหาวิทยาลัยเรานะคะ เป็นที่เรียบร้อยนะคะ หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ เปิดมาที่หน้าเปิดมาที่หน้าว่างๆสักหน้าหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่า e-learning ค่ะ e นะคะ แล้วก็ enter เลยนะคะ พอ enter แล้วเราก็จะได้หน้า e-learning เหมือนกันนะคะ แค่นี้เราก็จะสามารถเข้ามาในหน้าของ e-learning ของเราได้เรียบร้อยแล้วค่ะ